ครับและตอนนี้ฮะผมก็อยู่กับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งนี่ฮะหรือว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สามนั่นเองฮะขออนุญาตเรียกว่าคุณป้าอาพรพานทองก็แล้วกันสวัสดีครับไม่ธรรมดาทีเดียวเห็นได้ข่าวว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่มีรางวัลการันตีด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำค่ะครับแหนบทองคำนี่คืออะไร่ยก็มีเป็นตราของมหาไทยอ่ะครับแล้วก็ได้รางวัล แหนบทองคำได้ปืน ครับ ได้เงินได้ชุดขาว เรียกได้ว่าเป็นตัวจริงของที่นี่เลยก็ว่าได้นะฮะ การันตีกันเออคุณป้าพรครับพอจะบรรยายได้ไหมว่าที่เนี่ยมีพื้นที่ลักษณะภาพรวมเป็นยังไงบ้างในชุมชนของเราครับ เป็นพื้นที่ที่เป็นร่องสวนครับนะคะไม่ไม่ได้เป็นพื้นที่ราบเรียบครับแล้วก็อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยา นะคะ มีเนื้อที่ก็ประมาณ 200 ไร่ 200 ไร่เลยสอ200อยไร่ค่ะ คนอาศัยอยู่ก็ประมาณ 75ครอบครัว ครับ ค่ะ แล้วก็มีคนอยู่เป็นทั้งหญิงทั้งชายผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ 400 คน แล้วก็ก่อนหน้านี้ครก่อนที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยแหล่งเรียนรู้เนี่ยฮะประกอบอาชีพอะไรกันกับสรับสนมัยก่อนที่นี่ทำสวนครับทำสวนผลไม้ครับก็คือสวนส้มเขียวหวานนะคะเป็นร่องสวนเป็นส้มเขียวหวานนะคะ ตั้งแต่ตอนที่ป้าเด็กๆครับ ตอนที่เด็กเลยย้อนไปไกลเลยป60 ปีครับ ที่จำความได้ก็คือประมาณสัก7ดขวบครับก็ประมาณนั้นเพราะตอนนี้ 68 ครั ก็60 ปีนะคะ ที่นี่เป็นสวนส้มเขียวหวาน สวนมะพร้าวทำน้ำตาลมะพร้าวอะค่ะ แบบอัมพวา นะคเคยรู้จักเคยไปเที่ยวอัมพวาเคใช่ยไหมปครับนั่นแหละวก็เป็น เป็นสวนที่อุดมสมบูรณ์รนะคะ มีแม่น้ำเจ้าพญยาไหลผ่านทำทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บที่นี่ก็มีตลาดน้ำมาก่อนนะคะคมีตลาดน้ำอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญยา พายเรือไปขายกัน เพราะเมื่อก่อนไม่มีเรือเครื่องปก็ใช้เรือพาย เรือแจวครับตอนนั้นก็พายเรือไปขาย ก็เป็นอะไรที่สมบูรณ์มาก แล้วเสร็จแล้ว พอป้าอาอายุประมาณสักสิบกว่าขวบคค่ะ ก็เกิดภาวะน้ำท่วม น้ำท่วมตลอด น้ำท่วม น้ำท่วมจนกระทั่งสวนทุกอย่างล่มสลาย กลายเป็นสวนร้าง ไม่มีทำชุมชนเลยทำไม่ได้ครับ ทั้งเกาะบางกระเจ้านี่เลย ก็คือทำสวนไม่ได้ ครับค่ะแล้วเริ่มเป็นการปรับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ได้ยังไงครับมีจุดเริ่มต้นยังไงคก็รับมันล่มสลายไป 30 เกือบ40 ปีนะคะเกือบ40 ปีนี่ล่มสลายไปเลย หลังจากนั้นน่ะากระทรวงวิทยาศาสตร์ทำและสิ่งแวดล้อมก็มาทำคันกั้นน้ำเป็นเขื่อนกั้นน้ำให้เรานะพอกั้นน้ำเสร็จ เราก็ปลูกอะไรได้เหมือนเดิมค่ะกั้นน้ำเนี่ยทำเขื่อนเนี่ยประมาณปี38ปี38ค่ะปี38ทำเขื่อนเพราะทำเขื่อนใช่39 40ครับเขื่อนเสร็จฟองสบู่แตกคนที่ไปทำงานข้างนอก ต้องกลับมาพื้นที่ตอนน้ำท่วมนี่เขาก็หนีน้ำท่วมไปทำงานกันไปต่างๆนานาแล้วก็กลับมามาในพื้นที่ก็มาทำเรื่องโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็ป้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะป้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีกำนันเป็นหัวเรือใหญ่ก็ทำสวนปรับสวนใหม่เลยทำสวนปลูกใหม่ครับปลูกมะม่วงเลี้ยงสัตว์ปลูกเพาะเห็ดคือทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังในวิถีเกษตรกรรมเหมือนเดิมใช่ก็มาทำปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพไม่ทำไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ค่ะไม่ใช้สารเคมีเลยนั่นแหละก็มาทำใหม่หมดทำใหม่ ทำมาเรื่อย ๆ จะตั้งแต่ 40 ใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงก็คือ 3 ห่วง 2เงื่อนไข ก็คือมีทั้งความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันนะสามารถที่จะอยู่ได้นะคะอยู่ได้ ก็ตอนนี้พอมา 56 ทุกอย่างมีแล้วแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนทางนายกอบตก็เลยคิดทำตลาดน้ำเพราะเราเคยมีตลาดป้าเคยเล่าเนาะมีตลาดก็ทำตลาดน้ำคและ มีการรวมตัวหรือการจัดการคนในชุมชนยังไงบ้างฮะให้มาทำกิจกรรมร่วมกันได้สตรองแข็งแรงขนาดนี้ฮะก็เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำนั่นแหละตั้งแต่ฟองสบู่แตกแล้วเราเรามาทำกิจกรรมเยอะ ใช่ไหมคะ ประกอบกับป้าเป็นผู้ใหญ่บ้าน ป้าจะประชุมทุกเดือนก็คือเดือนหนึ่งอ่ะเรารับนโยบายมาจากรัฐบาล เวลาประชุมประจำเดือนเนาะป้าก็จะมาเรียกชาวบ้านประชุมบอกต่อประชุมใช่ค่ะประชุมประชุมแล้วก็มีการคิดกันว่า เออเราน่าจะทำอาชีพอะไรรเพราะว่าหลังจากที่เราทำเรื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้ว เราก็ต้องมา สร้างภูมิคุ้มกันของเรารสร้างภูมิแบบไหนก็ต้องมีอาชีพอรองรับใช่ไหมคะมีอาชีพก็คือตั้งกลุ่มตลาดน้ำที่สร้างตลาดน้ำแล้วก็มาทำเรื่องโฮมสเตย์เนี่ยค่ะเชื่อว่าหลาย ๆ คนฟังในที่นี้คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะดูง่ายดายเลยเกินนะฮะแต่เชื่อว่าปัญหาอุปสรรคต้องมีมาเยอะมากแน่ๆอ๋อเยอะแน่ค่ะเป็นยังไงคะลองแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังได้ไหมก็ครับก็ อุปสรรคเนี่ยก็คือแบบคนเราก็มีน้อยนะคะ แต่ว่าด้วยเราต้องทำกิจกรรมเยอะๆ สร้างกลุ่มสร้างอาชีพนะไม่ว่าจะไปเรียนเรื่องทำทำผลิตภัณฑ์เริ่มจาก ของในบ้านก่อนก็คือน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาถูพื้นซึ่งเราไม่ต้องซื้ออตามวิถีพอเพียง ใช่ทำเองทำเองแล้วก็ต้องหาตลาดใช่ไหมก็เนี่ยมาสร้างตลาดน้ำสร้างเองเลยในเมื่อแบบไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่น ใช่สร้างเองค่ะ ก็สร้างก็ อุ้ยสร้างมานี่ล้มลุกคุกคานไม่ใช่ว่า อยู่ๆขึ้นมาทำได้ตลาดอ่ะเออหนูคิดดูตลาดเนี่ยนะรถก็ไม่ถึงเรือก็ไม่ถึง นายกคิดยังไงอ่ะ จะสร้างตลาดอ่ะครับทางตลาดของอบตเนี่ย ไม่อนุมัติอ่ะเงินบอกไม่ได้ เอาเงินยากไปหรือเปล่าเอาเงินรัฐบาลมาทำน่ะเดี๋ยวเขาเจ๊งไปแล้วทำไงนายกบอกว่าผมเอาตัวผมการันตี ถ้าตลาดเจ๊งผมลาออกว้าวก็โดยใช้งบประมาณในล้านกว่าบาทเองนะล้านกว่าบาทถือว่าน้อยมาก ใช่เอามาเอามาสร้างซุ้มสร้างอะไรเนี่ยให้คนในชุมชนนี่แหละ ต้องทำเองขายเอง แล้วมีอาชีพอะไรอย่างเราทำเองขายเองเนี่ยกระทะก็ของเราเองหม้อก็ของเราเอง ทำเองขายเองใช้สิ่งที่มีไม่ต้องลงทุนอะไรรใช่ไหมคะแล้วก็ไปขายตลาดน้ำซุ้มก็สร้างให้อ่าอ่านะคะครับแล้วอย่างนี้มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวยังไงบ้างครับ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็เข้ามาในเนี้ยรเราเริ่มจากวัดก่อนอนะคะ ถ้ามาที่นี่ก็มาดูชุมชนเนี่ยไปวัดเพราะว่าเรามีวัดที่น่าสนใจใช่และสวยมากมีวัดตั้งแต่รัปลายกรุงศรีวิทยาเนาะเป็นวัดมีเก่าพระแก่ที่ที่ที่ทุกคนนับถือนะคคะก็คือหลวงพ่อใหญ่ ในโบสถ์โบสถ์เก่านะซึ่งถ้าใครมาแล้วก็จะทึ่งนะคะก็เอาที่วัดนี่แหละเป็นจุดดึงดูดก่อนใช่แล้วก็เรื่องสวนเกษตรดูตามสวนเกษตรแล้วก็ดูตามภูมิปัญญา เพราะว่าเรามีเรามีปราดปราดเขาเรียกปราดของแผ่นดิน ก็คือทำเรื่องปุ๋ยเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องพืชก็คือมีปราดซึ่งเป็นคนในชุมชนเองนี่แหละใช่มีปราดเกษตรของแผ่นดิน มีปราดของแผ่นดิน ก็ทำเรื่องดูเรื่องดินให้เราดูเรื่องน้ำให้เรา นะ ก็มาทำเรื่องเกษตรเอาสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ เอาเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยจ้ะ ก็เรียกว่าเอาจุดเด่นของชุมชนนะครับ เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับ และระหว่างดำเนินการไปเนี่ย มีปัญหาอุปสรรคคนในชุมชนเองนะครมีวิธีการหาทางออกอย่างไรบ้างไหม ส่วนมากเราจะใช้ประชุม ประชุม ประชุมเป็นหลักป้าบอกแล้วประชุมทุกเดือน นะคะ แต่ถ้า แต่ถ้าเกิดมีเหตุที่จะต้องเรียกด่วนก็เรียกประชุมด่วนอม่า มีเหตุอะไรที่มันเร่งด่วนมาเราก็เรียกประชุม เพราะว่าการประชุมเนี่ยเป็น เป็นหนทางที่ดีที่สุด ที่จะทำความเข้าใจกับชาวบ้านนะคะคการประชุมเนี่ยนะามันทำให้เราเราทำแผนชุมชนด้วย คือมันต้องเกิดจากแผนนะเวลาเราจะทำงานอะไรเนี่ยมันต้องดึงแผนออกมา สมมุติเราเราตั้งเราประชุม แล้วเราบอกว่าเราจะทำถนนตรงนี้นะอ่าเราก็ต้องใส่ไปในแผนว่า ปีนี้เราจะทำถนนอย่างป้าจะทำถนนจะทำาอาคารจะทำโนู่นนี่นั่น อ่ะก็ต้องอยู่ในแผน เพราะฉะนั้นเวลาทำงานเวลาเราไปยื่นกับอบต เนี่ยที่เขามีงบประมาณเนี่ยเราก็เอาแผนไปยื่นนะว่าเมื่อเขามีงบประมาณเขาก็ใส่ให้เรามาอ่าอันนี้ค่ะผมฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนในชุมชนที่เนี่ย ไม่ธรรมดาจริงๆ เพราะว่าดูจากเรียกว่าภูมิศาสตร์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยไม่ง่ายจริงๆกับการที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่าด้วยตัวของคนในชุมชนเองในการให้ความร่วมมือกันอย่างนี้ฮะอยากจะให้คุณป้านะฮะลองบอกเชื่อว่าหลายๆคนฟังอ่ะอยากจะให้ชุมชนตัวเองเป็นแบบนี้บ้าง เห็นที่นี่เป็นต้นแบบอยากจะให้ลอง บอกด้วย เอ๊ะ ต้องมีแนวโน้มยังไง ต้องมีแนวทางยังไง ในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จแบบนี้บ้าง ก็ เอ่อ ต้อง ต้องเป็นคนที่เสียสละนะ ครับ ต้องเป็นภาวะ มีคนที่เป็นภาวะผู้นำอ่ะก็คือต้องเสียสละนะแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงานนะคะแล้วก็อย่าเอาเงินในหมู่บ้านเนี่ย อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้ง นะ ให้เขาคิดว่าทำไปก่อน แล้วเงินมันจะตามมาทีหลังเอง ใช่ เป็นเหมือนผลอีกที ใช่ ไม่ใช่ว่า เออฉันทำปุ๊บฉันก็จะเอาเงินเลยอย่างนั้นมันไม่ได้ค่ะทำไปอย่างป้าเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่ 40 นับนะเพิ่งจะมา5เพิ่งจะมาปีประมาณ5 1 5 2 เพิ่งจะแบบนี้ไม่ต่ำกว่า 10 ปีเลย ที่เพิ่งเริ่มจะสำเร็จใช่ค่ะจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็ต้องรู้จักแหละ แล้วก็เชื่อว่าใครๆก็คงอยากจะมาเช่นเดียวกันต้อง เหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่แน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จซึ่งบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับอย่างที่คุณป้าพรบอกว่ามาจากคนในชุมชนเองนะฮะจะต้องสตรองนะฮะและก็เชื่อว่า ชุมชนแห่งนี้ยังมีอีกหลายหลายเรื่องที่น่าสนใจเมื่อสักครู่แอบเห็นบอกว่าการใช้โซลาร์เซลล์เป็นการประหยัดพลังงานด้วย จะอะไรยังไงเดี๋ยวต้องติดตามตอนหน้าครับ